สำหรับโปรแกรมในวันนี้นะฮะแบรนด์ไดมอนด์เ h e s e l e c ็ e เป็นไหมที่ดีที่สุดที่ช่วยทำให้ใบหน้าดูเด็กลงวันนี้ที่เห็นแต่งตัวแบบนี้ ผมอยู่วลีรัตครับ ผมมาดูแลหุ่นเป็นเทคโนโลยีใหม่ เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักลดความอ้วนในจุดที่ค่อนข้างที่จะลดยาก โดยใช้ความเย็นนะนะฮะเพื่อนผมก็ทำแล้วเขาบอกว่าสุดยอดมาก แต่ก็ต้องพยายามออกกำลังกายนะ วันนี้อารมณ์ดีเหลือเกินได้มีโอกาสนัดคุณหมอเนี่ยบำรุงหน้าตาให้สดใส แล้วปีนี้นี่อายุก็เยอะแล้วด้วยเพราะนั้นต้องดูแลรักษาให้มันดีที่สุด พอมีเวลาว่างปุ๊บผมก็โทรหาเลยฮะโทรหาคุณหมอวลีรักคลินิกที่ผมชอบ แล้วก็ไว้วางใจมาก วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดูแลรักษาหน้านะฮะเพราะว่าผมไว้ใจวลีรักคลินิกมากๆครับแล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะโชว์ให้ดูว่าหน้าตาเนี่ยจะดีขนาดไหน